หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจว่าแบรนด์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการตลาด และเราได้เรียนรู้ถึงหน้าที่พื้นฐานของแบรนด์ ไปจนถึงปัจจัยที่นำไปสู่แบรนด์ที่แข็งแกร่ง คราวนี้เราลองมาเริ่มต้นจากธุรกิจที่เราเคยพบเห็นรอบๆตัว เพื่อทำความเข้าใจกับการวางกลยุทธ์การตลาด และการสร้างแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น หลายๆ คนคงชอบทำขนม จากความชอบในการทำขนม เราลองมาพัฒนาเป็นธุรกิจร้านขนม หรือร้านเบเกอรี่กันดู ถ้าเรามีร้านเบเกอรี่ อะไรจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เราจะวางขาย เราลองมาทำเค้กกล้วยหอมขายกันดีไหมคะ เพราะกล้วยหอมเป็นส่วนผสมที่หาได้ง่ายในเมืองไทย แล้วยังอร่อยและมีประโยชน์ด้วย ก่อนจะเริ่มลงมือทำเค้กกล้วยหอม เราก็ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับทำเค้กแล้วเราก็ต้องมีส่วนผสมที่ดี มีคุณภาพ สดใหม่ เค้กกล้วยหอมของเราถึงจะอร่อยได้ มาถึงตรงนี้ เราลองมาเปรียบเทียบการทำขนมกับเรื่องของแบรนด์และการตลาด การตลาดก็เปรียบเสมือนเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการทำขนม ถ้าไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม เราก็ทำขนมไม่ได้ และถ้าต้องการทำให้ขนมมีรสชาติที่ดี วัตถุดิบส่วนผสมก็จะต้องมีคุณภาพสดใหม่ ดังนั้น แบรนด์ที่ดี ก็เปรียบเสมือนการใช้ส่วนผสมที่ดี ซึ่งการทำขนมให้อร่อยจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม พร้อมกับวัตถุดิบส่วนผสมที่ดี เช่นเดียวกัน การตลาดที่ยอดเยี่ยม ก็จะต้องมาพร้อมกับแบรนด์ที่ดี แล้วขั้นต่อไป เมื่อเรามีเครื่องมืออุปกรณ์และวัตถุดิบที่ดีแล้ว เราก็ควรจะมีสูตรเค้กกล้วยหอมที่เป็นสูตรลับเฉพาะของเรา งั้นเราลองไปค้นหาด้วย Google กันดู ว่าใครมีสูตรเด็ดการทำขนมโดยใช้กล้วยเป็นส่วนผสมกันบ้าง เพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาสูตรเค้กกล้วยหอมของเราให้โดดเด่น แตกต่างจากสูตรของคนอื่นได้ มาแล้ว ผลการค้นหาด้วย Google ได้สูตรขนมที่ทำจากกล้วย 26 ล้าน8แสนสูตร ที่ล้วนแต่บอกว่าเป็นสูตรเด็ด เมื่อมีสูตรขนมเยอะแยะมากมายแบบนี้ แล้วเราจะเริ่มต้นตรงไหนดี เราควรจะมาเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือ Target ของเรากันก่อน เพราะลูกค้ามีบทบาทอย่างมากในการสร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์ของเรา โดยเราจะใช้คำถาม 6W1H ในการทำความเข้าใจกับลูกค้าของสินค้า หรือบริการของเราว่าพวกเขาคือใคร ทำอะไร เมื่อไร ที่ไหน ทำไม อย่างไร และกับใคร เราลองมาทำความเข้าใจคำถาม 6W1H ในรายละเอียด ในคำถาม ใคร who เราจะวิเคราะห์ segmentation และ targeting ก็คือการวิเคราะห์ว่าสินค้าหรือธุรกิจนี้สามารถแบ่งส่วนทางการตลาดได้อย่างไร และสินค้าหรือบริการของเราควรจะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด ในคำถาม what เราจะวิเคราะห์ product service brand ซึ่งก็คือการวิเคราะห์ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราต้องการสินค้า บริการหรือแบรนด์อะไรแบบไหน ในคำถาม when เราจะวิเคราะห์ timing seasonal life cycle ก็คือช่วงเวลาฤดูกาลหรือช่วงของวงจรชีวิตไหน ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราบริโภค ซื้อหรือใช้สินค้า ในคำถาม where เราจะวิเคราะห์ place channel distribution ก็คือสถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราได้ดีที่สุด ในคำถาม why เราจะวิเคราะห์ positioning differentiation ก็คือการวางตำแหน่งทางการตลาดหรือตราสินค้า และการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าบริการและตราสินค้าของเรา ในคำถาม how เราจะวิเคราะห์ decision making buying process ก็คือการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือใช้สินค้าหรือบริการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในคำถาม whom เราจะวิเคราะห์ influencer family friends ก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือใช้สินค้าของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น เพื่อนหรือครอบครัวที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการ ตลอดจนผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นดาราผู้มีชื่อเสียงบล็อกเกอร์เป็นต้น การวิเคราะห์ด้วย 6W1H ช่วยให้เรารู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างถ่องแท้ ที่สำคัญ การทำความเข้าใจกับการแบ่งส่วนการตลาด หรือ S segmentation และการเจาะกลุ่มเป้าหมาย หรือ T targeting ในคำถาม who ใคร ถือเป็นจุดเริ่มต้นทางการตลาดที่สำคัญ โดยเราอาจจะใช้ 4 เกณฑ์หลักในการแบ่งส่วนทางการตลาด และการเจาะกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. เกณฑ์ประชากรศาสตร์ demographic เช่น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ 2. เกณฑ์ภูมิศาสตร์ เช่น อาศัยอยู่ที่ไหน ทำงานที่ไหน เรียนอยู่ที่ไหน 3. เกณฑ์จิตวิทยา psychographic เช่น ชอบอะไร คิดเห็นอย่างไร สนใจอะไร 4. เกณฑ์พฤติกรรม behavioral เช่น ซื้อสินค้าอะไร ซื้อจำนวนเท่าไหร่และขั้นตอนต่อไปก็คือการวางตำแหน่ง หรือ P positioning คราวนี้เราลองเดินมาดูตึกที่ลายเรียงกันเต็มไปหมดในย่านธุรกิจ เพื่อทำความเข้าใจ positioning ด้วยกัน